ส่วนของปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในการทำรายงานสายกิจนะครับวันนี้นะฮะอาจารย์สิวนาถนะครับ จะมาเป็นคนให้คำตอบกับพวกเรานะฮะอาจารย์สวัสดีครับ สวัสดีครับครับผมน้องๆมีคำถามจะถามอาจารย์ไหมครับ เรามีค่ะเราจะถามอาจารย์ในเรื่องของโครงร่างค่ะ เพราะว่าโครงร่างเราต้องส่งให้แก่ศูนย์สายกิจศึกษา แล้วก็ส่งพี่ที่ปรึกษาค่ะแล้วก็สุดท้ายก็ส่งอาจารย์ค่ะ คือมันมีประเด็นตรงที่ว่าอาจารย์ คอมเมนต์มาว่าในส่วนนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ไปในรายงานก็ได้ แต่พี่ที่ที่ปรึกษาบอกว่าต้องใส่นะค่ะก็สุดท้ายแล้วเราจะยึดตามหลักรูปแบบของใครคะในส่วนของโครงร่างรายงานสกิลศึกษานะครับคนที่จะตอบได้ดีที่สุดคืออาจารย์ที่ปรึกษานะครับ เหตุผลก็คือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะต้องเป็นคนลงนามนะในรับรองว่านักศึกษาได้ทำรายงานอย่างมีคุณภาพนะครับ รายงานมีความถูกต้อง รายการมีเนื้อหาที่แสดงว่านักศึกษาได้เรียนรู้จริงนะครับ เพราะฉะนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นคนรับรองเพราะฉะนั้นคนที่จะตอบสุดท้ายคือต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่คือนักศึกษามักจะทำรายงานสถิติทำโครงร่างในตอนที่อาจารย์ที่ปรึกษาจะเห็นโครงร่างในีตอนที่รูปเล่มจะเสร็จแล้วนะซึ่งจะกลายเป็นหาว่าถ้าทำตอนนั้นนะมันจะแก้ไขไม่ทันนะครับ เพราะฉะนั้นในการที่นักศึกษาจะทำรายงาน สากิจศึกษาให้ดีเนี่ย นักศึกษาต้องวางแผนตั้งแต่ต้น โครงร่างนี่ต้องเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนแรกของการออกสากิจศึกษา นะ ควรจะเป็นอย่างนั้น โดยการปรึกษาจากที่ปรึกษาในซูเปอร์วิเซอร์ในที่ทำงาน ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วก็เอาข้อคอมเมนต์ทั้งหมดมารวมกัน และคนที่จะตัดสินก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาว่าควรจะมีอะไรบ้างนะครับ เพราะฉะนั้นโครงร่างเนี่ยถ้าเรียบร้อย ตั้งแต่ต้นเทอมที่นักศึกษาไปสากิจศึกษาเนี่ย พอถึงปลายเทอมมันจะไม่มีปัญหาละนะครับ มันก็จะจะถูกต้องตามที่อาจารย์ได้ระบุไว้ตั้งแต่ต้นนะแต่ที่ผ่านมา 80%มันมักจะมาเสร็จที่ในตอนปลาย ซึ่งนักศึกษาจะต้องแก้ไขนะครับเพราะอาจารย์ก็จะบอกว่าตรงนั้นขาดไปนะ ตรงนี้ขาดไปนะ ซึ่งโดยส่วนใหญ่อะไรที่ซูเปอร์วิเซอร์กำหนดมาเขาไม่ค่อยตัดออกหรอกนะครับแต่ส่วนที่เป็นบทเรียนของนักศึกษาที่เป็นบทสรุปของนักศึกษานั่นแหละที่อาจารย์ที่ศึกษาจะมองว่า อันไหนที่ไม่มีนะครับนั้นจะเกิดปัญหามากว่าต้องมาเพิ่มเนื้อหาในตอนตอนท้ายๆเสมอนะครับนั้นอยากฝากบอกนักศึกษาทุกคนว่าโครงร่างสากิจศึกษานี้นักศึกษาต้องทำตั้งแต่ต้นเทอม โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้อนุมัติโครงร่างนั้นนะครับ คิดว่าคงจะเคลียร์นะ โอเคครับก็สำหรับคำคำตอบนะคะก็คงจะชัดเจนนะครับว่าสุดท้ายแล้วนะครับ โครงร่างเนี้ยจะต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษานะครับหรืออาจารย์ที่ไปนิเทศสายกิจนะฮะเป็นคนฟิแนลนะครับเรื่องของโครงร่างนะครับครับผมคำถามต่อมาครับผมมิ่ค่ะ คือการออกสาษกิจเนี่ยนะ ใช่ไหมคะ มันจะมีทั้งงานประจำแล้วก็โครงการ แต่ว่ามันจะมีงานเล็กๆน้อยๆค่ะที่แทรกมา ก็คืออยากทราบว่าเราเนี่ยควรจะใส่ลงไปในรายงานไหม หรือว่าถ้าใส่เนี่ยเราต้องใส่ละเอียดแค่ไหนคะอาจารย์นักศึกษาหมายถึงงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายใช่ไหมที่ได้มอบหมายเพิ่มเติมโดยที่ว่าไม่ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับ จริงๆเนื้อหาในรายงานสกิลศึกษาจะมีพาร์ทหนึ่งที่จะบอกว่างานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ นะครับ ซึ่งนักศึกษาจะเขียนรายละเอียดมากน้อยเท่าไหร่เนี้ยอยู่ที่อยู่ที่ลักษณะของงานนะงานบางงานอาจจะเป็นแค่เช่นไปร่วมงานนิทรรศการหรือไปเป็นวิทยากรเพิ่มเติมอะไรพวกนี้นักศึกษาจะเขียนเป็นข้อๆได้นะแต่งานเพิ่มเติมบางอย่าง ถ้านักศึกษาจะต้องต้องมีกระบวนการเรียนรู้นะครับหรือต้องไปศึกษาเพิ่มเติมงานบางเรื่องนักศึกษาจะเป็นงานเพิ่มเติมที่นักศึกษาไม่ได้มีความรู้มาก่อน นักศึกษาอาจจะต้องไปค้นเพิ่มเติม งานอย่างเงี้ยต้องเขียนละเอียดนะครับควรสรุปเพราะอย่าลืมว่ารายงานศึกษาเป้าหมายคือต้องการให้เขียนนักศึกษาเขียนบทเรียนที่ตัวเองได้เรียนรู้ลงไปงั้นถ้านักศึกษาสามารถสรุปเป็นข้อๆหรือสรุปเนื้องานออกมาให้เห็นชัดเจนได้ ก็ควรเขียน เพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาปฏิบัติเพิ่มเติมนะครับ จริงๆเป็นส่วนที่ดีด้วยซ้ำเพราะมันจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ นอกเหนือจากงานประจำที่ได้รับเป้าหมายเนาะผมคิดว่าแล้วก็หลาย ๆ ที่ด้วยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาจะพบว่า งานที่รับมอบหมายเพิ่มเติมแหละเป็นงานที่น่าสนใจนะครับคนเขียนนะฮะมากกว่างานประจำด้วยซ้ำนะฮะแต่ยกเว้นว่างานที่ได้มอบหมายบางข้อมันเป็นงานที่แค่แค่เขาให้ทำอ่ะแต่ไม่มีได้ไม่ได้มีกระบวนการเรียนรู้ อันนี้อาจจะเขียนแค่ระบุจำนวนชิ้นอะไรก็พอครับแต่ผมอยากให้นักศึกษาสรุปบทเรียนให้ออกมาเป็นข้อๆมากกว่าอันนี้ก็อยู่ที่สไตล์การเขียนรายงานของนักศึกษาด้วยเหมือนกัน แต่ยังไงทั้งนั้นต้องปรึกษาอาจารย์ทปรึกษาเนาะ อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นคนแอปพรู e ว่าควรหรือไม่ควรครับครับผม ก็สรุปนะครับสำหรับคำถามนี้นะครับ ก็ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืองานที่รับมอบหมายนะครับ ถ้าต้องเขียนไปในรายงานสายกิจเนี่ยสิ่งที่ควรจะเขียนก็คือบทเรียน แล้วก็กระบวนการศึกษานะครับ อันนี้สำคัญนะครับก็จากคำแนะนำของอาจารย์ซิวนานะฮะ